วันนี้เราจะมาร่วมงานกับท่านประวิทย์เขาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสิ่งที่ทุกคนพูดมันจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นกับตาเลย ดราม่าอีกแล้วครับเมื่อชอนบูรณะฮิรัน พิธีกรและนักสร้างแรงบันดาลใจ ชื่อดังได้โพสต์คลิปปลูกป่าปลูกต้นไม้ลดปัญหาโลกร้อน ที่พื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการ r e m a d e Festival as North โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะครับ คือการที่ชอนได้พูดถึงการพบตัวจริงกับพลเอกประวิตยเมื่อกี้ได้เจอท่านประวิตย มันไม่เหมือนที่เราเห็นในรูปภาพที่อยู่ในมีมที่เขาแบบหลับแล้วก็ภาพมันจะออกมาแบบดูร้ายหน่อย แต่พอได้เห็นตัวจริง มันเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก มันทำให้ผมนึกออกว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อเขาก็มีเจตนาที่จะทำให้เราคิดอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งตัดสินใครจนกว่าเราได้เจอเขาจริง ๆได้คุยกับเขาเราสัมผัสกับเขาซึ่งก็แน่นอนครับว่าในโลกออนไลน์ ก็มีการวิจารณ์กันอย่างหนาหู รวมทั้งออกมาวิจารณ์แบบนี้แบบนี้และ แบบนี้ครับไม่ใช่วิจารณ์นะฮะบอกว่าน่าจะด่า ก็ว่าได้ครับ คือแน่นอนแหละครับ นักสร้างแรงบันดาลใจคนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามกว่า 4 ล้านคนนะครับซึ่งหลังจากโพสต์คลิปนี้ออกมานะฮะผู้ติดตามลดลงกว่า 1 ล้านคนในเวลาไม่นานเลยครับดังนั้นนะฮะสิ่งนี้ก็คงจะบอกได้แล้วว่าการที่เราจะพูดอะไรออกมาในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดต้องทบทวนก่อนจะโพสต์ก่อนจะอะไรเลยครับคือเราทำออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่มวลชนโอเค ก็คงจะโอเคครับ ับผมผมไม่ได้บอกว่าการโพสต์ในสิ่งที่ตัวเองคิดเป็นสิ่งที่ผิดนะครับ แต่การโพสต์ในสิ่งที่ตัวเองคิดโดยที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนผู้ตั้งแรงบันดาลใจ หรือเป็นคนพูดให้คนอื่น เชื่อที่จะทำตามเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำให้ได้เลยคือสร้างความเชื่อถือให้กับคนที่เขามาฟังครับฉะนั้นการที่คุณออกมาพูดแบบนี้ แล้วคนส่วนใหญ่ขาดความเชื่อถือลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยชอนนะจะออกมาว่าอย่างไรนะครับหรือว่านี่มันเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งของชอน ะครับซึ่งผมก็บอกไม่ได้นะครับว่าชอนเป็นคนที่คิดผิดหรือพูดผิด คือผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือชอนอาจจะคิดอย่างนี้จริงๆก็ได้ใครจะรู้ แต่ผมรู้อย่างเดียวว่า ณตอนนี้ชอนได้ปลุกกระแสมวลชนที่ใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังหรือรับชมเนี่ยผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เข้าข้างชอน หรือไม่ได้เกลียดชอนไม่ได้รังเกียจที่ชอนจะคิดแบบนั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ ที่จะคิดอะไรก็ได้และพูดชักจูงใครก็ได้ โดยพื้นฐานความคิดของตัวเขาเองนะครับ ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้น ก็เป็นวิจารณญาณของคุณแล้วนะครับ ผมพูดเสมอนะครับว่าการจะเชื่อใครหรือจะฟังใครหรือจะทำอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องมีวิจารณญาณนะฮะส่วนบุคคลนะครับ ในการคิดวิเคราะห์ว่าคุณจะเชื่อสิ่งนั้นหรือไม่จะไม่เชื่อสิ่งนั้นหรือไม่ มันเป็นสิทธิ์ของคุณครับ ฉะนั้นทอนมีสิทธิ์พูดแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะติดตาม หรือเชื่อเขาไหมก็เป็นเรื่องของคุณนะครับผมสุดท้ายนี้นะฮะผมสำหรับเพื่อนๆ ที่เข้ามารับฟังหรือรับชมนะครับผมก็ต้องขอทิ้งท้ายไว้หนึ่งประโยคแล้วกันครับ ถ้าสมมุติว่า มีนักสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเลือก 2 คนเท่านั้น และคุณต้องเลือกคนใดคนหนึ่ง ระหว่างชอนบูรณะฮิรันกับผู้กองเบนคุณจะเลือกใครครับพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างครับ แต่ถ้าคุณไม่เลือกใครเลย อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ